สวัสดีครับ วันนี้เช้าแล้วนะครับ เราก็จะมาติดตามผลนะครับว่าเมื่อวานหลังจากที่เราทำการแก้ไข ตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็นจาบไปเมื่อวานตอนเย็นนะครับ จะดีขึ้นไหมนะฮะตอนนี้ก็มาดูว่ามีอาการรั่วไหมนะฮะเท่าที่ ดูรอบๆนะฮะอาการรั่วนี้ หายไปแล้วนะครับ ไม่มีอาการรั่วแล้วนะครับดังนั้นเมื่อวานที่เราแก้ไขไปก็ถูกต้องนะฮะก็คือลักษณะอาการก็คือมันน้ำมันย้อนนะฮะสาเหตุก็เนื่องมาจากน้ำในถังไม่หมดปล่อยให้น้ำแห้งนะครับ มันก็เลยทำให้มันมีอากาศอยู่ข้างในนะฮะ มันก็เลยดัน ดันให้น้ำไหลออกนะครับ เมื่อวานเราก็ไล่อากาศออกมาแล้วนะครับ ตามท่อเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ อันนี้คือผมหมุนถังออกมาแล้วนะครับ ด้านหลังนะครับ ก็คือไม่พบนะครับ ไม่พบว่ามีน้ำรั่วออกมา นะฮะ คอมเพรสเซอร์ ก็ทำงานปกตินะครับ แผงระบายความร้อนก็ร้อนนะครับ เมื่อวานนะครับที่เราทำก็คือตรงเนี้ยนะฮะ มันมีอากาศอยู่ภายในท่อนะ มันดันนะฮะตอนนี้เป็นท่อเดนน้ำร้อนนะครับ ก็คือเราก็คายออกนะฮะแล้วก็ปล่อยให้น้ำเดนออกนะครับ เดี๋ยวผมจะลองแกะดูใหม่อีกครั้งนะครับ เพื่อที่จะดูด้านในเพื่อความชัวร์ นะครับว่ามันมีน้ำรั่วออกมาไหมนะฮะแต่เท่าที่ดูนะฮะด้านนอกเนี่ยไม่มีนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ถอดน็อตออกอีกนะครับ เพื่อที่จะดูตู้เพื่อความชัวร์นะครับ ก็ใช้ไขควงแฉกธรรมดาครับ หมุนควนเข็มในกาวออกนะครับ ที่สองนะครับ ัวที่สามนะครับ น็อตตอนนี้มันจะยึดกับสวิตช์เดียวนะ ตัวที่สี่ ก็ตัวสุดท้ายนะครับอันนี้ตอนนี้เราถอดแผงออกมานะครับเห็นไหมแผงมันจะโยกโยกได้นะครับ นี้เราก็จะเห็นข้างในนะครับ ก็ดูนะฮะหลังมือแตะนะครับเย็นนะครับ ไม่มีร่องรอยของน้ำนะครับ ไม่มีนะครับ นี่คือท่อที่ผมบอกนะครับ ดูฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้ก็ไม่มีนะครับ ก็ถือว่าเราแก้ปัญหาได้ถูกจุดนะครับ ด้านล่างก็ไม่มีนะครับ ตรงนี้ต้องค่อยๆจับนะครับเดี๋ยวท่อแคปซูลมันจะหักนะครับ ค่อยๆจับดัดเอา อันนี้คือชุดเทอร์โมสตัดนะครับ นะครับ ไม่มีนะครับ รอยรั่ว

ไม่มีร่องรอยการรั่วนะครับโอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ แล้วก็ผู้ที่สนใจนะฮะก็คือแก้ไขอาการนะฮะตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับ ตู้ทำน้ำเย็นอย่างเดียวก็ได้ หรือตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็นด้วยก็ได้นะฮะซึ่งอาการส่วนใหญ่นะฮะมันจะเป็นแบบนี้ถ้า ถ้าขาดน้ำนะฮะขาดน้ำน้ำแห้ง แล้วเอาน้ำมาเติมใหม่น้ำมันจะดันขึ้นนะฮะ เพราะว่ามันจะมีอากาศนะฮะอยู่ในท่อ วิธีการแก้ไขก็คือเราต้องเดินน้ำในนี้ เดินอากาศออกนะฮะแล้วใส่น้ำแล้วค่อยปิดฝานะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะก็ลำดับต่อไปนะฮะเราก็จะประกอบคืนนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะใส่น็อตคืนนะครับนะฮะเราก็เริ่มใส่น็อตก่อนเลยนะครับยึดน็อตที่ตัวสวิตช์ก่อนนะครับ ประกอบกับคืนนะครับ ให้ตัวนี้มันอยู่กับที่นะฮะอย่าให้มันขยับไปขยับมา เดี๋ยวท่อมันจะหักนะครับ สองตัวนะครับมันก็จะมีรูเนี่ยนะครับนี่เห็นเห็นรูไหมครับ นี่นะครับหลังจากเรายึดน็อตคืนนะครับ แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นะฮะจับดูนะฮะแน่นท่อร้อนนะครับท่อ โอเคนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเท่านี้นะครับ เดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้นะฮะว่ายังไง